ให้เราขยับปรับแต่งจนได้รูปร่างที่เราต้องการ เมื่อได้รูปร่างแล้ว ลองขยับดูนะครับ ตรงไหนที่ไม่สวยก็ปรับ เช่นจะมีบางจุดที่แปลกๆเช่นตรงนี้นะครับ ก็ขยับได้ ครับเมื่อเราพอใจแล้วนะครับ เราสามารถเพิ่มความโค้งมนสวยงามให้กับพื้นผิวได้นะครับ โดยใช้ modifier ที่ชื่อว่า subdivision surface เพื่อเพิ่มความโค้งมน โดยให้ add modifier ครับ แล้วก็ไปที่ subdivision surface ปรับที่ค่า view แล้วก็ค่า render ยิ่งมีค่ามากก็จะยิ่งละเอียดมากนะครับ แล้วก็ลองคลิกดูนะครับว่า ปรับแล้วสวยขึ้นไหม นะครับ หรือมีปัญหาอย่างไร สามารถปรับแต่งได้นะครับ งนี้ต้องใจเย็นๆ นิดนึงนะครับ เมื่อเราพอใจแล้วนะครับให้เรากดแท็บครั้งหนึ่งเราจะมายังตัว Object Mode ครับ แล้วก็เรากด Apply นะครับ ทางด้านของ Subdivision Surface แล้วก็ Mirror แล้วก็จะได้โมเดลที่ต้องการนะครับ เราก็ยังสามารถเพิ่ม Material และก็ Texture ได้ตามความต้องการครับ